สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกคน วันนี้ถึงเวลาผมจะต้องไปฉีดวัคซีนแล้วครับ การบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลจะดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับฉีดวัคซีนอะไรไฟเซอร์ค่ะไฟเซอร์อ่ะ ไฟเซอร์ค่ะกิดวอะไรมานี้ไฟเซอร์ค่ะ กลัวไหมกลัวกลัวเข็มแรกเข็มแรกทำงานอะไรทำงานบัญชีอยู่ค่ะไฟเซอร์ค่ะ ถ้าไม่ได้ไฟเซอร์ก็ไม่เอา กลัวไหม นิดหน่อยค่ะ กังวลนิดหน่อยทำงานอะไร อ่า ร้านอาหารค่ะ ชาแนลร้านอาหารยกนิ้วเช่นเคยพามาชมการฉีดวัคซีนที่ไม่แออัด ชื่นชมการทำงานของอพออ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาตำบลชุมพลและทีมงานพยาบาลและก็อสอมในการวางแผนที่จะเรียกรูปบ้านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน มาจัดการฉีดวัคซีนโดยที่ไม่มากองอยู่ที่โรงพยาบาลทำให้การได้รับบริการนี่รวดเร็วและก็ต่อเนื่อง แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ติดต่ออ ฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลหรือลงทะเบียนนะครับ เพื่อตัวท่านเอง กิจกรรมใดก็ตามถ้ามีการวางแผนแล้วก็วิเคราะห์จัดการปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องก็จะออกมาใน รูปแบบที่ค่อนข้างดีแบบนี้ แล้วก็ขอบพระคุณที่ดำเนินการนะฮะไปเคาะประตูถึงบ้านนะฮะเรียกมาฉีดวัคซีน แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคน วันนี้ชาแนลร้านอาหารยกนิ้ว ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ